ษาคะทราบไหมคะว่าโลกสมัยใหม่ต้องการคนแบบไหน ทำไมอาจารย์ถามคำถามนี้ เพราะว่าเราอยู่ในโลกยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงมากนะคะ ซึ่งภาษาอังกฤษเขาจะพูดกันเรื่อยเลยว่า the world is changing very fast แล้วก็โลกของเราก็จะเป็นโลกที่ไร้พรมแดน โลกของเราก็จะเป็นโลกยุคโลกาภิวัตน์เพราะฉะนั้นพอโลกเราเป็นแบบนี้ค่ะ มันก็จะทำให้การสมัครงานของเรายากยิ่งขึ้น เพราะอะไรคะเ เพราะว่าคนชาติอื่นก็มาทำงานที่ประเทศไทยได้ คนไทยเองก็มีโอกาสที่จะไปทำงานในประเทศต่างๆได้ เราสามารถไปทำงานในประเทศอาเซียน หรือในยุโรปอะไรก็ได้หมดนะคะ แต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือ เรามีคุณลักษณะที่โลกต้องการไหมนะคะะโลกของเราเนี่ยค่ะต้องการคนที่มีคุณลักษณะ 2 แบบ แบบที่1คือ 2 แบบนี้ต้องอยู่ด้วยกันนะคะ 2ด้านก็คือแบบที่1ก็คือต้องมีความรู้ในศาสตร์ของตัวเอง เช่น ถ้าเป็นวิศวกรก็ต้องมีความรู้ของวิศวกรรมศาสตร์อย่างโดดเด่น ถ้าเป็นแพทย์ก็ต้องเป็นแพทย์ที่โดดเด่น พยาบาลก็ต้องโดดเด่น อาจารย์สอนภาษาอังกฤษก็ต้องโดดเด่นในศาสตร์ของตัวเองทีนี้สิ่งที่เขา ชี้นะคะสิ่งที่เขาเห็นว่าเป็นตัวบ่งชี้เรื่องของศาสตร์ ความรู้ของเราก็คือปริญญาที่เรามี เพราะฉะนั้นเราทุกคนถึงต้องเรียนให้ได้ปริญญา เพื่อจะเป็นตัวบอกว่าอ๋อคุณมีความรู้ในเรื่องนี้นะค่ะคุณลักษณะอีกประการหนึ่ง ซึ่งไม่เกี่ยวกับการเรียนเลย ก็คือคุณลักษณะของความเป็นบุคคลของเรานะคะซึ่งโลกต้องการมาก และโลกอาจจะต้องการมากกว่า ปริญญาที่เรามีซะอีกนะคะ เพราะว่ามันจะช่วยให้ทำงานได้ประสบความสำเร็จ เช่น เราจะต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการตัวเอง เราจะต้องมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เราจะต้องมีความสามารถในการวางแผนการทำงาน แก้ปัญหาที่เกิดจากการทำงานนะคะ ถ้าใครเคยทำงานก็จะรู้ว่าไม่ งานเนี่ยมันไม่ใช่เป็นงานที่เราทำไปได้เรื่อยๆ โดยไม่มีปัญหา เพราะฉะนั้นคนที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุดก็คือคนที่แก้ไขปัญหาได้เก่งนะคะ โดยเฉพาะในโลกในยุคนี้มันจะมีปัญหามากมายนะคะ เพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องตระหนักไว้ว่าอ๋อโลกเขาต้องการคนแบบนี้นะ เราก็ต้องเอาคุณลักษณะแบบนี้ไปใส่ใน เรซูเม่ของเราให้ได้ ให้เขาเห็น แต่เราคงจะไม่บอกตรงๆว่าโอ้ฉันเก่งเรื่องนี้นะ ฉันเป็นคนที่ทำงานกับผู้อื่นได้ดีนะ ฉันมีความสามารถด้านนี้นะ บอกไม่ได้โดยตรงค่ะ แต่ต้องบอกผ่านกิจกรรมที่เราทำเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในช่วงถัดๆไปเราก็จะมาเรียนว่า เอ๊ะเราจะใส่ยังไงนะ ให้เขาเห็นว่าเราเป็นคนที่มีความสามารถอย่างนี้จริงๆ ตอนที่อาจารย์อัญชลีสอนนักศึกษาอยู่ในห้องเรียนนะคะเรื่องการเขียนเรซูเม่ก็ถามนักศึกษาว่า ถ้านักศึกษาย้อนไปดูมุมมองของสถานประกอบการ ว่าสถานประกอบการต้องการอะไรจากเรานะคำตอบจะมีหลากหลายมากเลยค่ะ นักศึกษาก็รู้แทบทุกคนรู้ว่าเขาต้องการอะไร ก็ตัวอย่างนะคะ เช่น ความซื่อสัตย์ ความอดทน ความขยันหมั่นเพียรความตรงต่อเวลา ความสามารถในการทำงานเข้ากับผู้อื่นได้ อะไรอย่างเงี้ยความสุภาพ นักศึกษาก็จะบอกคุณลักษณะพวกนี้หมดเลยนะคะทีนี้ทำไงล่ะ ที่เราจะถอดคุณลักษณะพวกนี้ไปใส่ในเรซูเม่ของเราให้ได้ เพื่อจะให้เห็นว่าเราเป็นคนที่มีคุณลักษณะแบบนั้นนะ คุณสามารถจะเลือกเราได้นะ ไปทำงานแล้วเราเป็นคนที่จะไม่ทำให้สถานประกอบการผิดหวังเลยนะคะ เพราะฉะนั้นก็นักศึกษาก็เวลาจะเขียนเรซูเม่ก็อย่าเขียนเฉพาะว่าเราเคยทำอะไรมา เราจบอันนี้มาแค่นั้น เราก็ควรจะต้องใส่จุดที่เป็นโดดเด่นที่เมื่อตะกี้บอกไปแล้วว่าเรซูเม่ของเราต้องไม่เหมือนใครนะคะ เพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นตัวโดดเด่นของเราก็เอามาใส่ได้หมดค่ะ ค่ะ อาจารย์ก็อยากจะขอยกตัวอย่างนะคะของหนังสือที่น่าอ่าน นะคะอยู่หนึ่งเล่ม ซึ่งเขาได้บอกเราไว้ว่า ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21นะคะคืออะไรบ้าง ซึ่งเราทุกคนควรมีนะคะหนังสือนี้ชื่อว่า Science Education and 21st Century Skill นะคะเขาบอกว่าคนสมัยใหม่นะคะอย่าลืม คุณจะต้องมีความสามารถในการปรับตัวนะคะซึ่งภาษาอังกฤษมันจะเรียกว่า adaptability ความสามารถในการปรับตัวแปลว่าอะไร เราก็ อาจจะต้องย้ายสถานประกอบการนะคะไปตรงนั้นตรงนี้เห็นไหมคะว่าบริษัทข้ามชาติใหญ่ๆ แม้แต่บริษัทของไทยเอง ตอนนี้ก็ไปตั้งสาขาอยู่ที่ประเทศต่างๆ เพราะฉะนั้นเราต้องสามารถที่จะไปอยู่ประเทศต่างๆเหล่านั้นได้นะคะเช่นทราบมาว่าปตทเขาก็ไปตั้งสถานประกอบการที่อินโดนีเซียอะไรอย่างนี้นะคะ หรือ CP ก็มีสถานประกอบการที่อยู่ในประเทศอื่นๆเยอะแยะ เราก็ควรจะไม่ยึดติดกับการอยู่เฉพาะเพียงในประเทศไทยนะคะประเด็นที่2ก็คือเขาบอกว่าคนสมัยใหม่อ่ะต้องมี complex and communication social skills แปลว่าอะไร แปลว่าเราจะต้องมีทักษะความสามารถในการสื่อสารที่ที่เก่งนะคะนะคะ ลูกของเพื่อนเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆ เขาไม่ใช่คนโดดเด่นอะไรเลย เป็นวิศวะ แต่ เขาได้รับการอมอบหมายจากบริษัทให้ไปติดต่อเจราจาเรื่องค้าขาย ปรากฏว่าบริษัทได้งานนี้ แล้วบริษัทก็ชอบเขามาก บริษัทบอกว่าคนนี้แหละคือคนที่มีความเหมาะสม เพราะสามารถเจรจางานได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความสามารถในการสื่อสารให้ได้ คู่อื่นจะได้เข้าใจเราได้นะคะ อันที่ 3 ก็คือ ทักษะการแก้ปัญหาที่ไม่เคยเผชิญมาก่อน อันนี้เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า non routine problem solving skills จำได้ไหมคะว่าครั้งหนึ่งโลกของเราเคยมีปัญหาเรื่องซาโรคซาเนี่ยคุณหมอทั้งหลายไม่เคยรู้เลยว่าโรคซานี่มันเกิดยังไง มันจะแก้ยังไงมีคนตายไปเยอะแยะเลย แต่คุณหมอในประเทศอันนี้ขอยกประเทศฮ่องกงนะคะ ในฮ่องกงเขาก็คุยกันแล้วเขาบอกว่าสงสัยมันจะแพร่เชื้อทางท่อน้ำอะไรหรือเปล่า แล้วเขาก็ทำการศึกษาค้นคว้า ในที่สุดเขาก็หยุดยั้งการ แพร่กระจายของโรคซาได้ อันนี้ค่ะเป็นคุณลักษณะที่เราจะต้องแสดงไว้ในเรซูเม่ว่า เราแก้ปัญหาได้นะ เราเป็นคนที่ไม่กลัวกับการเผชิญสิ่งใหม่ ๆนะ ส่วนอันที่ 4 ก็คือ การความสามารถในการบริหารจัดการตนเอง เราต้องบริหารจัดการตนเองให้ได้ค่ะ โลกทุกวันนี้วุ่นวายมากเลย ตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องทำไงอ่ะไปทำงานไปเจรจาธุรกิจทำหลายอย่าง เขาบอกว่าคนสมัยใหม่นี่ต้องทำได้หลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนะคะะหลายคนก็จะพูดถึงเรื่อง multi tasking คือก็จะต่างจากคนสมัยก่อน เราเองก็ต้องแสดงในเรซูเม่ว่าเราก็มีความสามารถอย่างนั้นนะคะ แล้วก็สุดท้ายก็คือเราจะต้องคิดแบบเป็นระบบ คือภาษาอังกฤษมันจะเรียกว่า systems thinking นะคะ คิดอย่างเป็นระบบเราก็ต้องไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปเรื่อยๆ ตามใจชอบ เราแสดงด้วยกิจกรรมอะไรไหม ที่ว่าเราสามารถจัดระบบได้ เราสามารถทำงานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพค่ะ